ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันในเกมงานเลี้ยงของราชินีของชางคาย PG กันนั่นเองนะครับ ผมโอ้โหบอกเลยเลยว่าไม่ได้จัดเกมนี้มานานมากเลยนะมนมาจัดกันเลยดีกว่าไม่รอช้าละ Let's go วันนี้พกทั้งมา100 บาททวนกันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนเหมือนเหมือนในเกมเออแม่น้ำเมื่อวานเลยนะเพื่อนมาจัดกันเลยดีกว่าไม่รอช้าเบ็ดต่ำสุดของเกมนี้คือ 4 บาทนะเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับผมก่อนอื่นก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนนะ เออมาดีครับ แต่ก้อนแรกไปผมก็ดีใจแล้ว แต่ก้อนแรกไปผมก็ดีใจแล้วเพื่อน ขอจำจำแหลมแหลมเบาๆนะ วันนี้ขอจำจำแหลมแหลมเบาๆเด้อเออ มาดิ มาดิครับ ไหลๆปลาไหลๆปลาไปงั้นอุ้ยนึกว่าจะไหลเอมาอีกก็สวยงามแล้วไปกรอบทองกรอบทองอะไรก็ไม่รู้แต่ช่องเลกไม่ไม่มาไม่งั้นนะมือมีหลายไม่งั้นนะมีหลายบอกเลย เกมนี้มันก็จะคล้ายเกมแม่น้ำเมื่อวานเลยนะเพื่อนนะ ผมก็ชอบทั้งสองเกมเลยแต่ผมแอบชอบไอเกมแม่น้ำมากกว่า ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะแตกดีแตกดีหรือเปล่ามาดูกัน ขอเข้าฟรีเกมสักหน่อยได้ไหมอ่ะเออฟรีเกมไม่ต้องละวายมางี้สวยเลยวายมางี้สวยละไม่ไหลละอะไรวะแต่เกมนี้มันไม่มีตัวคูณนอกเกมแล้วนะเพื่อนเสียดายอ่ะคือถ้าแบบมันมีตัวคูณมันจะแจ่มมันจะแหลมมากเลยเว้ยจริงโอ้โหช่องสามไม่เข้าอีก เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยฮัลโหลฮึบเออมาเลยดีวะอย่างนี้ดิต้องงี้ดิไปไงต่อไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลแล้วแม่งขาดตัวนึงแล้วเพื่อนเอเมื่อกี้และเอมาจังหวะอีแทงไงสวยไปดีเออว่าไงต่อว่าไงต่อหน่อยแม่งไหลยากไหลเย็นว่ะแม่งไหลยากกว่าเกมเมื่อวานเนี่ยเพื่อนแม่งไหลยากกว่าเกมแม่น้ำเมื่อวานเนี่ยนะเกมนี้ จะเวิร์กหรือเปล่าวเนี่ยเออแล้วสเก็ตเตอร์มาแล้วสามตัวสเก็ตเตอร์มาแล้วสามตัวขออีกตัวหนึ่งมาขอหนึ่งตัวสวยงามเออเขาฟีเกมจนได้เว้ยเงียบเหงามาตั้งนานเช็ดโคกจัดไปดิก็จัดไปดีครับ ก็จัดไปดีครับขอดีๆเด้อขอดีๆแล้วเจเจแบบเต็มกราฟบอกเลยว่าเจเต็มกราฟสวยงามครับผมโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องหมับเขาให้ไปดีแล้วไหลต่อไหมแล้วไหลต่อมายังไงโอ้โหไม่ไหลแล้ววะกำลังมาดีเลย กำลังมาดีเลยเมื่อกี้ เต็มกราฟกองแรกเลยนะเพื่อนนะ ตัวคูณมาแล้วมีตัวคูณแล้วเว้ยรอบนี้มีตัวคูณแล้วจัดไปดิก็จัดไปดิรออะไรอ่ะไปไงต่อไปไงต่อหลายๆขอหลายๆสวยไหลต่อมายังไงไหลต่อมายังไงไอ้สีส้มเนี่ยจัดมาเออวายมาอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้เลยตะลึงสวยงามอารามแท้เลยตะลึงไปเลยเออวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะเพื่อนไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆตัวนี้ สวยงามผม ีกห้าสเปนเพื่อนอีกห้าสเปนสุดท้ายห้าสเปนสุดท้ายว่าจังไหนห้าสเปนสุดท้ายว่าจังไหน เออแล้ววายมาเอาดิก็เอาดิก็เอาดิครับมามามามามามาอีกมาอีกสองสเปนสุดท้ายเพื่อนว่าไงคูณเก้าแตกไปคูณสิบมาไงคูณสิบจะแตกหรือเปล่าโอ้โหช่องแรกไอช่องแรกไหนไอสีน้ำส้มแกงอะไรไม่รู้อ่ะ ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเออ คูณ11ไปจัดไปดีครับเออหลายๆเคด้วยเคด้วยหลายๆอย่างนี้โคตรแจ่มหมดได้เลยว่าโคตรแจ่มแล้วฟรีในฟรีหรือเปล่า จังหวะในฟรีในฟรีมาหรือเปล่าครับผมจัดมาดิฮึบฮึบโอ้โหยังไม่มาเสียดายว่ะเกือบจะได้ฟรีในฟรีอีกแล้วมาสปีดสุดท้ายมากมาเออ ยังได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ว่ะ หมับเขาให้แล้วไหลต่อไหลต่อได้เออย่างนี้สวยงามอารามแท้แล้ตะลึงสวยงามอารามแท้แล้ววายการาเตกันแตกวายการาเตกันแตกแบบแจ่มแจ่มแหลมแหลมมาว่าคูณห้าปเอา เรื่องจัดจัดเดี๋ยวบอกได้เลยว่าเอาเรื่องจัดจัดครับผมโอ้โหไหลต่ออย่างต่อเนื่องไหลต่ออย่างต่อเนื่องจริงๆว่ะเอาเรื่องจัดจัดเพื่อนรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันมาแล้วครับผมจัดไปเท่าไหร่วะเนี่ย แตกไปเท่าไหร่ครับผมจังหวะนี้ เมกะบริวารเมกะซูเปอร์เมกะซะด้วย432 บาทนะเพื่อนนะโอ้โหโคตรโหโคตรตึงครับผม ถือว่าแจมถือว่าแจมถือว่าแรมอยู่คุ้มกับที่เงียบที่เหงามานะเพื่อนได้มาทั้งหมด615 บาท จัดไป ขออย่าขยับเบ็ดกันเลยนะเพื่อนนะไปเบ็ด8 กันต่อเลยครับผม ขอดีๆนะเบ็ด8เออ มาถึงก็สวยงามเลยดิ ไปไงตอนไหลไหลซะด้วยไหลไหลซะด้วยจัดไปเอาเรื่องครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปัะหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรลับให้ตลอดเลยครับย้ำว่าเมนที่ปัะหมุดจริงๆ นะเพื่อนนะไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะครับ ผมระวังโดนโกงกันด้วยนะเพื่อนเออเอมาดีแล้วไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าจับไปโอ้ยม่ไม่ไหลผมชอบไหลๆยังแม่งไม่คอมบงคอมโบเลยคอมบงคอมโบมันมันหน่อยดีฮัลโหลเฮ้ยเราทรงทรงไม่ค่อยดีทรงไม่ค่อยดีทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะนี้ ส่งพัชเจริญหรือเปล่าว่าไง โหล เอาหน่อย เอาหน่อย เอาหน่อย แม่งไม่เอาแล้วเชิดโคอะไรกันครับนี่เบ็ดแปดกูเบ็ดแปดเห็นทรงเกลือๆยังไงก็ไม่รู้นะเพื่อนเค็มเค็มเค็มเค็มแปลกๆตุตุวะเออเอมาดิ ไหลหรือเปล่าแม่งไม่ไหลแล้วยาวไปยาวไป เออส่วนครับผมซุปอะไรไม่รู้จังหวะนี้ละเคด้วยโอ้โหเคด้วยไม่เข้านะช่องแรกไปขอย้ายไปเป็นสิบสองกันต่อเลยเพื่อนไม่รอช้า อย่ารีรออย่ารอช้าเยอะนะผมโอ้โหคิวช่องสองไม่เข้าอีกไอเกมนี้คือมันขาดช่องเดียวบ่อยมากนะเพื่อนด้วยความที่ฟีเจอร์มันเป็นแบบรวบด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันชอบขาดช่องเดียวนะเพื่อนดูดิ เอช่องแรกเนี่ยเอช่องแรกมาว่ะเอช่องแรกมาว่ะมันต้องให้บ่นไงคือมันต้องให้บ่นเอช่องแรกมาอีกไหมขอเอช่องแรกอีกรอบหนึ่งการันตีการแตกไปเออต้องอย่างนั้นดิครับรออะไรการันตีการแตกอีกรอบหนึ่งการันตีการแตกแน่นอนจัดไปครับรออะไรอ่ะสวยๆงามๆไปเลย เอาเรื่องว่ะเออต้องให้บ่นไงคือต้องให้บ่นคือต้องให้บ่นถึงจะแตกหรือไงนี่พีจีเกินไปตลอดเลยเราเนี่ยคือพีจีมันต้องให้ผมบ่นถึงมันจะแตกจริงนะเพื่อนนะ วยไหลไหลหรือเปล่า ไหลไหลหรือเปล่าไหลไหลไปดิครับ เจแล้วไงต่ออกำลังมาดีเลยเพื่อนกำลังมาดีเลย ขอเข้าฟิสปินอีกรอบหนึ่งได้ไหมหรือว่าต้องซื้อฟีเจอร์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราต้องจัดฟีเจอร์หรือเปล่าเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงดี ขอเราหมุนมือไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะทรงมันก็ดีอยู่แหละป่าขออยากขยับไปไกลเซนนี่ไปเบ็ดยี่เลยครับผมเบ็ดโปรดผมเลยผมบอกเลยว่าเบ็ดโปรดผมเลยเบ็ดยี่เนี่ย เป็นปวดต้องเอาดี ๆ นะเป็นปวดต้องดีๆนะ จัดไปดีกรอบทองมาแล้ว 3 ตัวจอบกรอบทองมาโอ้โหช่องแรกไม่ไม่เข้าอีก เนี่ยคือมันชอบขาดช่องหนึ่งตลอดเลยนะเพื่อนแม่งเสียดายจัดเริ่มเห็นทรงไม่ค่อยดีแล้ว เริ่มเห็นทรงไม่ค่อยดีอีกแล้ว โอ้โห เอาหน่อยเอาหน่อยเออเอมาดีแล้วไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าไหลไหลหน่อยไหลไหลไปสวยงามผมสวยงามอารามแท้ลรตะลึงมาแบบเนิบๆแต่ก็แตกอยู่นะเพื่อนเกมนี้ มาแบบเดิมนะครับผมแล้วจะมาในสเก็ตเตอร์สี่ตัวเรียบร้อยเข้าฟรีไปแล้วแน่นอน เข้าฟรีแน่นอนนะครับผมเอาเรื่องออกมาว่ามาว่า โอ้โหกว่าจะมานะกว่าจะมาแม่งมายากมาเย็นซะด้วยสเก็ตเตอร์เกมนี้ ผมบอกเลย ขอดีๆเด้อขอจำจำแหลมๆเด้อเออ มาดิครับ ไหลหรือเปล่าเคด้วยไม่เข้าอีกโอ้โหไม่งั้นเต็มกราฟอีกแล้วนะเคด้วยแม่งเข้ายากเข้าเย็นจ้ะเออไปไหลไปเพื่อนไหลหน่อย มันมันไหลยากจังวะ โหลหน่อยดิวะไหลแล้วไหลแล้ว สปินกูเนี่ยไหลแล้ว เออ มา A A ช่องแรกมาขอจัด A ช่องแรก A ช่องแรกต้องมาแล้ว จังหวะนี้เออสวยงามเต็มกราบไป ดอกนี้รู้เรื่องบอกเลยว่าดอกนี้ รู้เรื่องแล้ว ไหลต่อไหลต่อไม่รอแล้วนะวายสามตัวจำแจมบอกเลยว่า ไม่แตกให้มันรู้ไป ไม่แตกให้มันรู้ไปครับผมไหลๆอย่างเงี้ยไหลๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าโคตรแจมโคตรแหลมนะเมื่อนะรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาแล้วก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซุปเปอร์เมกะไปสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาท เอาดิต้องอย่างนี้ดิวะ เออแล้วเจมาต่อแล้วไหลไปต่อคูณเจ็ดแล้วจังหวะนี้คูณเจ็ดไปแล้ว สามสปินเพื่ออีกสามสปินสุดท้ายว่า ยังไงมาสปินสุดท้ายแล้วอีกหน่อยได้ไหมล่ะ โอ้โหยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะมาดีนี่เล่นน้อยก็เอาช่องแรกไม่เข้าอีกอะไรไม่รู้สีเหลืองนะผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะ มองไม่ออกจริงๆแบบได้มาทั้หมดเท่าไหร่2,612บาทเออยังได้อยู่นะ